สวัสดีค่ะ ผู้บริหารเพื่อนครู พี่น้องประชาชนที่สนใจติดตามรับชม รายการพุทธเช้าข่าวสวทตรงถึงครูรู้ถึงนักเรียนและประชาชน วันนี้พบกันอีกเช่นเคยนะคะ วันพุธที่ 19 กันยายน 2561 เริ่มต้นจากช่วงการนำศาสตร์พระราชา ไปสู่การปฏิบัติ กับการศึกษาของชาติ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนนโยบาย ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เรื่องแรกคือ ขอชื่นชมเยาวชนไทยที่สามารถเป็นเจ้าเหรียญทอง ในการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม ถึงวันที่ 2 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งเยาวชนจากประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วม 300 กว่าคน เป็นเยาวชนไทย 52 คน แข่งขันกันใน 26 สาขา 6 กลุ่มสาขาอาชีพ ได้แก่ กลุ่มอาชีพ เทคโนโลยี ด้านอุตสาหกรรมการผลิต เทคโนโลยีการสื่อสาร แฟชั่น และครีเอทีฟขนส่งและโลจิสติกเทคโนโลยีก่อสร้างและอาคาร รวมทั้งกลุ่มสาขาบริการส่วนบุคคลและสังคม โดยครั้งนี้ นักเรียนสามารถฟ้าเหรียญทองทั้งหมด 16เหรียญ เหรียญเงินสีเหรียญ เหรียญทองแดง3เหรียญ และเหรียญฝีมือยอดเยี่ยมอีก 13เหรียญ รวมทั้งหมด 36รางวัล ซึ่งเราต้องช่วยกันสนับสนุนเด็กเหล่านี้ให้เข้าสู่ระบบราชการ ภาคธุรกิจเอกชน โดยเราจะต้องมีคนรุ่นใหม่ของประเทศที่ได้รับการพัฒนาอย่างครบวงจร มาอยู่ในระบบให้ได้มากที่สุด โดยขอขอบคุณคณะอนุกรรมการเทคนิค ทีมผู้ฝึกสอนในแต่ละสาขาและทุกฝ่ายที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ ซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ การนำไปประยุกต์ใช้ การนำไปประกอบอาชีพ โดยเฉพาะการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย ให้สอดรับกับแนวโน้มของตลาดโลกยุคดิจิทัล อีกทั้งหากเยาวชนที่ได้รับรางวัลกลุ่มดังกล่าว ประสงค์จะศึกษาต่อ ระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จะให้การสนับสนุนและจะประสานสถาบันสถานศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา และลดภาระค่าใช้จ่าย หรือหากประสงค์จะหางานทำก็จะนำอำนวยความสะดวกในการหางานที่ตรงกับความต้องการ ทั้งนี้ก็เพื่อจะส่งเสริมให้เยาวชนเหล่านี้ได้ก้าวเข้าสู่การเป็นช่างฝีมือ ในตลาดแรงงานของประเทศ ซึ่งเป็นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ตามแนวทางของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และนโยบาย Thailand 4.0 เพราะเราจำเป็นต้องเตรียมแรงงานให้ครบในอีกหลายด้าน เพื่อรองรับเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยของประเทศ ในอนาคตอีกไม่กี่ปีข้างหน้าด้วย ซึ่งนอกจากพัฒนาแรงงานฝีมือแล้ว รัฐบาล ยังให้ความสำคัญกับการนำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ไปสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์ โดยในการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งที่ผ่านมา ได้มีการเห็นชอบ ให้ออกกฎหมายส่งเสริมการใช้ประโยชน์ ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งในประเทศที่มีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมหลายประเทศ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เกาหลี และอินเดีย ได้มีการประกาศใช้เป็นเวลานานแล้วในสหรัฐอเมริกา ประกาศใช้กฎหมายลักษณะนี้มาเกือบ 40 ปีแล้ว ซึ่งช่วยให้การลงทุนด้านการวิจัย และการพัฒนาของทั้งภาครัฐและเอกชนเพิ่มมากขึ้น เกิดทรัพย์สินทางปัญญากว่า 13,600 ฉบับ มหาวิทยาลัย ยื่นจดสิทธิบัตรประชาชน3,000ฉบับต่อปี และเกิดบริษัทตั้งใหม่ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี จากมหาวิทยาลัย 5,000 บริษัท รวมถึงการจ้างงานจากเทคโนโลยีที่เกิดจากมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยกว่า 250,000 อัตรา ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้สหรัฐอเมริกา มีฐานความสามารถทางเศรษฐกิจในอันดับต้นๆของโลก รัฐบาลจึงได้เอาแนวคิดนี้มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยหลายแห่ง เริ่มมีการทำวิจัยเชิงลึก เช่น มหาวิทยาลัยวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สวทช และสถาบันวิจัยเฉพาะทางด้านอื่นๆ เมื่อกฎหมายฉบับนี้ใช้บังคับแล้ว มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยจะได้เป็นเจ้าของผลงานวิจัย และสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วย การทำสัญญา อนุญาตให้ใช้สิทธิ ไปยังภาคเอกชนเพื่อนำไปผลิตเป็นสินค้า บริการและออกขายในตลาด ต่อไปจะสามารถทำได้อย่างคล่องแคล่วคล่องตัว โดยรายได้จากการอนุญาตให้ใช้สิทธิ จะกลับมาที่มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัย โดยจะต้องจัดสรรรายได้ให้กับนักวิจัยในสัดส่วนที่เหมาะสม เมื่อนักวิจัยได้รับส่วนแบ่งของรายได้ ก็จะเกิดแรงจูงใจในการสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ตรงกับความต้องการของภาคการผลิต และภาคบริการ ซึ่งยิ่งไปกว่านั้น หากนักวิจัยจะนำเอาผลงานวิจัยนั้น ไปต่อยอดและทำและทำธุรกิจเอง โดยตั้งเป็นบริษัทก็สามารถกระทำได้ หรือหากผู้ประกอบการสตาร์ทอัพสนใจทำธุรกิจ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมนั้น ก็สามารถทำได้รวดเร็ว ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี โดยกฎหมายฉบับนี้จะสนับสนุนให้เกิดระบบนวัตกรรมที่สมบูรณ์ ส่งเสริมให้เกิดสตาร์ทอัพจำนวนมากที่จะขับเคลื่อนธุรกิจนวัตกรรมมากขึ้น มีสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูงนำไปสู่การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างมีนัยสำคัญ และที่สำคัญ จะทำให้เห็นว่าการลงทุนด้านการวิจัย ที่รัฐได้ให้งบประมาณสนับสนุนไปนั้น คุ้มค่าและไม่สูญเปล่า สามารถจะสร้างให้เกิดรายได้แก่ประชาชนคนไทย สร้างให้เกิดนวัตกรรม วัฒนธรรม การแข่งขัน ด้วยความรู้และเทคโนโลยี ก็จะเกิดเป็นสังคมที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมที่แท้จริง อย่างไรก็ตาม การสนับสนุนให้ระบบนวัตกรรมของประเทศสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนั้น เมื่อมีกฎหมายฉบับนี้แล้ว จะต้องมีการเร่งสร้างบุคลากรที่มีความรู้ด้านการบริหารจัดการ ผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้สามารถบริหารจัดการนวัตกรรมได้ ถ่ายทอดเทคโนโลยี ช่วยสนับสนุนการทำงานทั้งภาคการวิจัย และภาคอุตสาหกรรม ให้ได้รับประโยชน์จากผลงานวิจัยอย่างเต็มที่ สามารถนำรายได้กลับเข้าสู่ประชาคมวิจัยได้อย่างเดียวกัน ก็จะช่วยส่งเสริมภาคอุตสาหกรรม ภาคเอกชน ให้นำเอาผลงานวิจัยไปใช้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่งก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลทุกรัฐบาล ที่จะต้องให้การสนับสนุน โดยการร่วมกับภาคเอกชน จัดโปรแกรมสร้างนักถ่ายทอดเทคโนโลยี นักบริหารจัดการนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เป็นไปได้อย่างครบวงจรยิ่งขึ้น วันที่ 14 กันยา2561 การลงพื้นที่ติดตามนายแพทย์ธีรเกียรติเจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ของท่านดรบุญรักยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การติดตามผลการดำเนินงานของรัฐบาล โครงการ English for All โรงเรียนสะพานสามจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งโรงเรียนได้จะหนักถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษ จึงมีแนวคิดพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้นักเรียนทุกคนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ โดยใช้ครูต่างชาติ มาช่วยสอนโครงการนี้เริ่มตั้งแต่ปี 2557 การจัดกิจกรรม English for All ซึ่งทำให้นักเรียนโดยมาก ที่เป็นบุตรหลานของประชาชนที่มีฐานะยากจน ขาดโอกาส ได้เรียนภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ ตั้งแต่ชั้นอนุบาลด้วยกระบวนการสอนที่หลากหลาย ตั้งแต่ปี พศ 2557 ส่งผลให้นักเรียนเรียนภาษาอังกฤษด้วยความสนุกสนาน มีความสุข ส่งผลให้มีทักษะสื่อสารเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด นักเรียนที่ผ่านโครงการ English for All สามารถใช้ภาษาอังกฤษเหมาะสมกับวัย ดูจากผลสำลิดทางการเรียนโอเน็ตสูงขึ้นเป็นลำดับ และมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ตั้งแต่ปี 2558 2559 และปี 2560 นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สามารถสอบเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ครบทุกคน และสอบเข้าศึกษาโรงเรียนชั้นนำของจังหวัดได้จำนวนมาก และท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการขยายโครงการ English for All ไปยังสถานศึกษาทุกภูมิภาค ส่วนวันที่ 12กันยายน 2561 มีพิธีลงนามความเข้าใจด้วยความร่วมมือ และการอบรมเชิงปฏิบัติการ Connect ED Workshop โครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีพลเอกประยุทธ์จันโอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงาน ประกาศความร่วมมือ การสร้างวัฒนธรรม การมีส่วนร่วมด้านการศึกษา ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ การดำเนินงานของโครงการสารพลังประชารัฐ แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วน ซึ่งตรงกับคำว่าประชารัฐ ที่หมายถึงการขับเคลื่อนประเทศไปด้วยกัน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และในส่วนของโครงการสารพลังประชารัฐ ด้านการศึกษา พื้นฐานและพัฒนาผู้นำและ Connect ED ถือเป็นโครงการที่ดีต่อการจัดการศึกษา ซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับการพัฒนาประเทศ ไปสู่โลกยุคดิจิทัล อย่างเป็นอย่างเต็มรูปแบบที่ทุกคนต้องปรับตัว รองรับการเปลี่ยนแปลง และทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาอนาคตของประเทศ และสร้างคนที่มีคุณภาพ ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ส่วนวันที่ 13 กันยายน 2561 ณหอประชุมแห่งสมาคมในทหารสัญญาบัตรอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี การลงพื้นที่ติดตามพลเอกสุรเชษฐ์ชัยวงศ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพลิกโฉมและยกระดับคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยี Google for Education รุ่นที่ 1 ตามโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ สู่ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย Google ไทย ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ยกระดับการศึกษาไทยแบบพลิกโฉม ด้วยการนำเทคโนโลยี ดิจิทัลและแอปพลิเคชัน บริการไม่จำกัดพื้นที่ฟรี เพื่อจัดเก็บข้อมูลสำหรับสถานศึกษาทั่วประเทศ ต่อยอดสู่การสร้างชุมชนครู เพื่อการเรียนรู้เทคโนโลยี เริ่มต้นโครงการในโรงเรียนประถม มัธยม ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ 705 โรงเรียน ก่อนขยายผลต่อไป การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่มีคุณค่าในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลแอปพลิเคชันเพื่อการศึกษามาประยุกต์ใช้ ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกรูปแบบ เพื่อให้เกิดการปฏิเพื่อให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาอย่างบูรณาการ โดยมีวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ มาให้ความรู้ด้านวิชาการ และเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ ทั้งต่อความเข้าใจในหลักการและการนำไปใช้บริหารงานของผู้อำนวยการโรงเรียน การพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถ ในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาแนวคิด ในการจัดการเรียนรวมทั้งเชื่อมโยงไปสู่การสอน การวัดและประเมินผลในอนาคต สำหรับช่วงรายการเลขาธิการกพทพบเพื่อนครู ซึ่งได้นำเสนอข่าวความเคลื่อนไหวทางการศึกษา ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ดิฉันขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้รับชมค่ะ สวัสดีค่ะ